วันนี้จะมาแนะนำการช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์สวยๆ ของทาง Kios บนเว็บไซต์ของ Kios ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง การสมัครสมาชิก หากลูกค้ายังไม่เป็นสมาชิก ให้เลือกที่สมัครใหม่ ที่อยู่แถบด้านบนขวาของหน้าเว็บไซต์หลังจากนั้นให้กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ และพาสเวิร์ดเพื่อสมัครสมาชิก ทุกครั้งที่สมัครสมาชิกใหม่ ลูกค้าจะได้รับเหรียญส่วนลด 3 เหรียญ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าได้ทันที เหรียญละ 1%ใช้ได้สูงสุด 5 เหรียญ หรือ 5%ต่อการสั่ง 1 ครั้ง และในทุกการสั่งซื้อจะได้รับเหรียญคืนคือ ทุกการสั่งซื้อครบ 3,000 บาท จะได้รับ 1 เหรียญ พิเศษกว่านั้น หากลูกค้าทำการรีวิวสินค้า จะได้รับเหรียญเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีที่ลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิตทันที จะได้รับเหรียญอัตโนมัติ แต่ถ้าหากลูกค้าชำระเงินปลายทาง จะได้รับเหรียญต่อเมื่อติดต่อมาทางไลน์ at kiosk thailand เท่านั้น ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการสั่งสินค้าได้เลย การเลือกซื้อสินค้า โดยสินค้าของทาง kiosk จะมีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะมีหมวดสินค้าให้เลือกอยู่แถบด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์ และเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวกับห้องต่างๆ จะอยู่แถบด้านบนตรงกลาง เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องนอน รวมถึงสินค้าโปรโมชั่นจะอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ให้เลือกสี ประเภท และจำนวนที่ต้องการ โดยจะมีรูปภาพตัวอย่างประกอบขึ้นมาให้ได้เลือก เสร็จแล้วให้กดที่ Buy Now ซื้อตอนนี้ หรือ Add to Cart ใส่รถเข็นสินค้าเอาไว้ก่อน เพื่อรวมกับสินค้าตัวอื่นๆ การยืนยันการสั่งซื้อ เมื่อลูกค้ากดที่ Buy Now หรือรถเข็นสินค้า จะมีหน้าต่างขึ้นมาว่า สรุปยอดการสั่งซื้อ ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 หมวด ให้ลูกค้าเลือกและกรอกข้อมูล หมวดแรก สรุปยอดการสั่งซื้อ จะเป็นการสรุปยอดทั้งหมดของสินค้าในรถเข็น รวมไปถึงส่วนลดต่างๆที่ได้จากโปรโมชั่นโพสส่วนลดหรือแม้แต่เหรียญส่วนลดจะรวมยอดไว้ที่หมวดนี้ หมวดที่ 2 สถานที่จัดส่ง ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งสินค้าให้ฟรี หมวดต่อมา วิธีการจ่ายเงิน มีให้เลือกทั้งหมด 4 ช่องทาง หากลูกค้าซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท จะมีช่องทางการผ่อนชำระขึ้นมาให้เลือก ซึ่งสามารถผ่อน 0%ได้นานสูงสุด 4 เดือน และหมวดสุดท้าย ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้ง 2 รูปแบบตามที่ต้องการ เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง หลังจากนั้นกดยืนยันการสั่งซื้อ ที่เป็นแถบสีส้ม เสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช้อปปิ้งออนไลน์ ติดต่อหาลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการ เพื่อยืนยันข้อมูลและนัดหมายวันจัดส่งสินค้า เพียงเท่านี้ลูกค้าก็รอรับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากทางคีออสได้เลย